คะจะเป็นเรื่องของการนับวันที่ในภาษาญี่ปุ่นนะคะคำว่าวันที่ในภาษาญี่ปุ่นจะออกเสียงว่านิจินะคะนิจิค่ะตั้งแต่วันที่1 ถึง 10นะคะสำหรับภาษาญี่ปุ่นจะต้องจำนิดหน่อยค่ะ มาเริ่มที่วันที่ 1 กันนะคะ เรียกว่าซุยตาจิอีกครั้งนะคะซุยตาจิวันที่ 2 ค่ะ เรียกว่าฟุสกะฟุสกะ วันที่ 3 นะคะ มิกะ มิกะ วันที่ 4 นะคะยกกะยกกะ วันที่ 5 ค่ะ อิสกะ อิสกะ วันที่ 6 ค่ะ มุยกะ มุยกะ วันที่7นะคะ นาโนกะ นาโนกะ วันที่ 8 นะคะ โยกะ โยกะ วันที่ 9 นะคะโคโคโนกะโคโคโนกะ วันที่ 10 ค่ะ โทกะ โทกะ ผ่านไปแล้วนะคะ วันที่ 1 ถึง 10 ถัดมาจะเริ่มง่ายขึ้นแล้วค่ะ วันที่ 11 ไปนะคะ ก็คือการเอา 10 มาบวก 1 แล้วก็ตามด้วยคำว่าวัน ซึ่งก็คือนิจินะคะ วันที่ 11 ก็คือจูอิจินิจิค่ะจูอิจินิจิค่ะ วันที่ 12 นะคะ จูนินิจิจูนินิจิวันที่ 13จูซังนิจิจูซังนิจิสำหรับวันที่ 14 นะคะ จะมีต่างจากพ่วงนิดนึงค่ะ คือการเอา 10 แล้วก็มาบวกกับวันที่ 4 คือยกกะนะคะ ก็จะเป็นจูยกกะ วันที่ 14 นะคะ อ่านว่าจูยกกะค่ะ วันที่ 15 นะคะ

วันที่ 19 นะคะออกเสียงได้2แบบก็คือจูคิวนิจิจูคิวนิจิหรือว่าจูคุนิจิจูคุนิจิถัดมานะคะวันที่ 20 อันนี้จะต้องจำนิดนึงเหมือนกันนะคะ เรียกว่าพัตกะพัตกะคือวันที่ 20 ค่ะ วันที่ 21 นะคะก็คือการเอาเลข 20 มาบวก 1 นะคะ แล้วก็บวกวันที่ค่ะ จะออกเสียงว่า2ิจูอิจินิจิอีกครั้งนะคะ2ิจูอิจินิจิถัดมาวันที่ 22 นะคะ2ิจูนินิจินิจูนินิจิวันที่ 23 นะคะ2ิจูซังนิจินิจูซังนิจิ วันที่ 24 นะคะ ครั้งนี้เหมือนกันค่ะ เอา 20 บวกกับ วันที่ 4 นะคะ จะเป็น 24日24日ถัดมานะคะ วันที่ 25 25日25日วันที่ 26 นะคะ 26日26日 วันที่ 27 นะคะ 27นิจิหรือว่า27นิจิก็ได้ค่ะ ถัดมานะคะ วันที่ 28 ค่ะ28นิจิ28นิจิวันที่ 29นะคะ29นิจิ รือว่านิจูคุนิจิก็ได้ค่ะ แต่ว่าภาษาญี่ปุ่นเนี่ยจะนิยมออกเสียง นิจูคุนิจิมากกว่าค่ะ ถัดมามาถึงวันที่ 30 แล้วนะคะ ก็คือการเอา 3 มาบวก 10 แล้วก็บวกวันที่ค่ะ ออกเสียงว่าซังจูนิจิซังจูนิจิถัดมาวันที่ 31 นะคะ31อจนิจิ ซังจอิจินิจิเดือนในภาษาญี่ปุ่นนะคะจะง่ายกว่าภาษาไทยหน่อยที่จะมีการตั้งชื่อแต่ละเดือนไปนะคะ โดยการเอาเลขนะคะมาบวกกับเดือนในภาษาญี่ปุ่น ซึ่งก็คือคำว่ากัตสึค่ะอย่างเช่นนะคะ เดือนที่ 1 ก็จะเรียกว่าอิจิกัตสึเดือนที่2นะคะนิกัตสึเดือนที่3นะคะซังกัตสึ ดือนที่4ชิกัตสึอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะถึงคำว่า 4 ในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยจะออกเสียงว่าโยงหรือว่าชิก็ได้ แต่ว่าเราจะไม่เอาคำว่าโยงมาบวกกับกัตสึนะคะ จะออกเสียงว่าชิกัตสึหมายถึงเดือน 4 ค่ะ เดือนที่ 5 นะคะ โกกัตสึโกกัตสึเดือนที่ 6 นะคะโลคุกัตสึ โคกัสเดือนที่ 7 อันนี้เหมือนกันค่ะ จะไม่ออกเสียงว่า นานากัตสึ นะคะ เราจะออกเสียงว่า ชิจิกัตสึชิจิกัตสึเดือนที่8ค่ะฮัจิกัตสึฮัจิกัตสึเดือนที่9นะคะ อันนี้เป็นตัวยกเว้นเหมือนกัน ไม่ออกเสียงว่า คิว กัตสึ นะคะ เราจะออกเสียงว่า คุกัตสึคุกัตสึ ดือนที่สิบนะคะจูกัตสึจูกัตสึเดือนที่สิบเอ็ดจูอิจิกัตสึจูอิจิกัตสึและสุดท้ายเดือนที่สสิบองนะคะจูนิกัตสึจูนิกัตสึสำหรับปีในภาษาญี่ปุ่นนะคะจะเรียกว่าเน้น ง่ายๆเลยสำหรับการออเสียงปีในภาษาญี่ปุ่นนะคะ ก็คือการเอาตัวเลขมาบวกกับเน้นนั่นเองค่ะ ยกตัวอย่างนะคะ อย่างเช่นปีนี้ปี 2019 นะคะ เราก็จะเรียกว่า Nisen j u k เน e นก็คือการเอา 2019 แล้วก็มาบวกปีนะคะอีกครั้งนะคะ Nisen j u k เน e นค่ะ